ในส่วนของคุณสมบัติการเป็นนักบินนะครับ ส่วนตัวพี่เองก็จะแยกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 ก็คือ knowledge นะครับก็คือความรู้ความสามารถสิ่งที่นักบินทุกคนจะต้องมีก็คือความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ ความรู้ความสามารถด้านเหล่านี้เราสามารถฝึกฝนได้ เราสามารถเตรียมตัวตัวเองได้ ก่อนที่เราจะมาเป็นนักบินนะครับ ในการอ่านหนังสือการฝึกฝนการทำโจทย์ การคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆ ก็แล้วแต่นะครับ ดังนั้นในส่วนของ knowledge นี้เราสามารถฝึกฝนกับตัวเอง หรือว่าไปกวดวิชาต่างๆได้ ในส่วนที่ 2 คือส่วนของ skill s สกิลตัวนี้จะประกอบไปด้วยสกิลที่ผ่านมาจากอันแรกครับก็คือ knowledge หรือความรู้ ในสกิลส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของร่างกายของเรา ตัวของเราความคิดของเรานะครับ โดยจะสามารถแยกออกเป็นได้ประมาณ 2-3 ประเภท ก็คือร่างกายและจิตใจ แล้วก็ทัศนคตินะครับ ในส่วนของร่างกายก็จะต้องสายตาไม่สั้นตาม ข้อจำกัดของแต่ละสายการบิน ในส่วนของหู การได้ยิน สายตาร่างกายเลือดอะไรต่างๆนะครับ เรียกว่าเป็นส่วนของฟิสิกอลของเราเนี่ย เราจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่มีความดันที่สูงจนเกินไป เลือดจะต้องเป็นปกตินะครับ สายตาต้องไม่สั้นเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ แล้วแต่สายการบินกำหนดนะครับ รวมถึงลักษณะของการมองการใช้สายตาต่างๆนะครับ ซึ่งจะต้องมีการทดสอบ ดังนั้นในส่วนของ medical class 1เนี่ยนะครับจะมีการทดสอบในส่วนเหล่านี้แทบทั้งหมดนะครับและส่วนต่อมาคือส่วนที่สำคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของ attitude หรือทัศนคตินะครับที่นักบินทุกคนจะต้องมีจิตใจที่เรียกว่า จะต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นหลักเสมอ ดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เราจะมีทั้งความโมโหหิว ความโมโหจากเรื่องต่างๆ สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ในส่วนนี้นักบินเองอาจจะต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ให้สามารถมีความพร้อมในการปฏิบัติการบินได้มากที่สุดนะครับดังนั้น 3 ส่วนนี้สำคัญนะครับ knowledge skill แล้วก็ attitude คุณสมบัติ 3 ด้านนี้ขาดไม่ได้ในการเป็นนักบินเลยครับ